那个朋友。 no, no. doing E me dá tá tudo ้องขอบคุณด้วยสำหรับมิตรรักทั้ลาำทุกทุกท่านเลยนะครับนะครับเรียกว่า เปิดฟอกันก่อนนั่นเองนะเปิดฟอกันก่อนนั่นเองนะครับนะในช่วงออรอบแรกกันรอบวันกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยละกันสำหรับมิตรและสงหรับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังยืนรออยู่บริเวณด้านข้างนะครับวันนี้นี่เปิดฟรีนะครับมาเปิดฟรีเลยนะครับนะให้ทุกท่านได้ร่วมสุขในทุกๆรอบ